ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพ่อพิคเนตพยากรณ์หมอยน้าแม่นนะวันนี้คุณหมอก็เปิดดวงนะสำหรับที่เกิดวันศุกร์ในรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรด้วยไพ่พ่อพิคเนตอย่างรู้อนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันสดๆนะคะวันศุกร์นะในรอบเดือน ชาววันศุกร์ในรอบเดือนอ่า มีนาเนาะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนาะเออความรักเนี่ยนะความรักเนี่ยโชคดีมากเลยนะคือก่อนหน้านี้วันศุกร์นะอาจจะทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะโกรธกันงอนกันแรงเงี้ยท่านก็มีโอกาสนะกลับมาขอคืนดีกันหรือว่า มีโอกาสพบรักใครที่ไม่เคยมีความรักอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีโอกาสเจอรักนะอ่ะความรักดีนะหรือไม่ก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสให้เลือกเยอะคนรักเข้ามานะสำหรับชาววันศุกร์ นะคะการลงทุนดีนะ การลงทุนดีในช่วงนี้ด้วยนะ เป็นธุรกิจการค้าขายอะไรช่วงช่วงต้นเดือนดีนะชาวันศุกร์นะเหมือนการงานท่านเปิดนะ คือการเงินนะถ้าใครหวังหรือว่าไปกู้เงินแบงก์อะไรเงี้ย ก็จะได้วันศุกร์ในช่วงงต้นเดือนด้วยลงทุนได้นะ ธุรกิจนะ หรือว่าทำพวกขายผักผลไม้นะ เป็นผักพอปลูกการเกษตรอะไรนี่โดดเด่นนะ หรือว่าทำรีสอร์ทห้องพัก โรงแรมคอนโดอะไรอย่างนี้ดี มีโอกาสพาครอบครัวนะไปเที่ยวกินอาหารร้านริมน้ำ หรือว่าไปเดินทางไปท่องเที่ยวนะตามป่าเขาลำนางไพรนะก็เดี๋ยวเบรกน้หนึ่งวันศุกร์นะคะสนใจนะคะเป็นครีมแบรนด์สวยๆ บายหมอฮีน่าแม่นๆนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมความงามสุขภาพนะคะรักษาผิวขาวหน้านะคะ หน้าใสนะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อสำหรับชาววันศุกร์เนาะอ่าชาววันศุกร์นะวันที่ 11 ถึงวันที่อ่า20เนาะเป็นยังไงบ้างอ่าโอ้ยธุรกิจดีนะ มีช่วงมีลาบมีใครจะกู้เงินธนาคารนี้จะผ่านนะเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยผ่านนะคะท่านจะกู้เงินธนาคารผ่าน เดินทางต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยของชาววันศุกร์เนาะมีโอกาสได้บุตรด้วยนะคะแล้วก็หน้าที่การงานอะไรเนี่ยสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เงินนะมีโชคมีลาภถูกหวยถ้าใครไปทำธุรกิจเงี้ยมันจะขยายรับสมัครพนักงานเพิ่มนะสำหรับชาววันศุกร์นะท่านใดที่สนใจนะคะบูชานะะวันศุกร์กำไรนาคแหวนนาคนะคะเข้าไปดูเสริมดวงได้ที่ เฟซบุ๊กหน้าหมอยหน้าแม่นแล้วก็เฟซบุ๊กอาจารย์นีหน้านะคะเป็นกำไรหน้าแขวนหน้าเสริมดวง12ราศีรวยเลยนะก็เดี๋ยวต่อนะ วันศุกร์วันที่ 21ถึง31เนาะวันศุกร์อ่าธุรกิจที่โดดเด่นนะสำหรับวันศุกร์ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวก ชาวต่างชาติขายของชาวต่างชาติ ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่างประเทศด้วยนะ เนื้อคู่ของท่านนะวันศุกร์ตัวเต็นเป็นคู่ต่างชาติหรือว่าคนที่อายุ5กขึ้นไปนะขาวท้วมด้วยนะลง อ่าได้เลขห้าแปดนะเลขห้าแปดเลขขอโชคเลขนี้ใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะ หรือว่าเลขของรหัสมือถือได้นะ ก็โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ